หนุยก็ลงสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ย ก่อนที่จะเริ่มแต่งหน้านะคะ หนุยจะมาฉีดสเปรย์นะคะวิชชี่ตัวนี้นะคะ สเปรย์ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการแบบคุมความมันนะหนุ้ยอ่ะปกติจะฉีดทั้งก่อนแต่งหน้านะคะ แล้วก็หลังแต่งหน้าด้วยมันจะช่วยแบบคุมมันได้ดีมากๆ คือฉีดแทนสเปรย์น้ำแร่นะคะ ใครที่หน้ามันเนี่ยแนะนำมากๆเลยนะคะ ตัวนี้จะสังเกตว่าขวดเน่ามาก เพราะว่าหนุยใช้มาจนเกือบจะหมดแล้วนะคะ w e you h วันนี้คือจะมีความแบบมืดๆ นิดนึงนะ ทุกคนคือฝนกำลังจะตกนะคะ ข้างนอกคือคึมมากขั้นตอนต่อไปนะคะนุ้ยก็จะมาลงเป็นรองพื้นนะคะ จะใช้รองพื้นเป็นของนาตัวนี้นะ Soft Matte Complete Foundation นะคะ เนื้อเขาเนี่ยจะให้ลุคแบบแมตนะ แต่ว่าไม่ได้แมตมากคือแมตแบบกำลังดีกำลังสวยอะไรอย่างเงี้ย เบอร์ที่นุ้ยใช้นะคะ จะเป็นเบอร์ฟิจิไลท์5นะคะ ก็ บีบใส่หลังมือนะคะ คือรองพื้นตัวนี้เขามีความแบบปกปิดค่อนข้างดีนะคะ อาจจะไม่ได้แบบว่าปิดกริบทั้งหมดนะคะ แต่ว่าถือว่าปิดได้ดีมากๆ พอถึงตรงนี้นะคะ ใครที่จะใช้คอนซีลเลอร์ปิดสิวอะไรนู่นนี่นั่นก็ ใช้ได้เลยนะคะ ส่วนนุ้ยเนี่ยจะใช้เป็นของนาสเหมือนกันนะคะ จริงๆก็เป็นรุ่นเดียวกันกับตัวรองพื้นนะคะ อันนี้ก็คือเป็น Soft Matte เหมือนกัน Soft Matte Complete Concealer นะคะ ก็เป็นรุ่นที่แบบแมตแต่ว่าแมตแบบมีความชุ่มชื่นอยู่ไม่แมตจนแห้งเกินไปอะไรเงี้ยนะคะ ก็ตัวนี้ก็คือสามารถเอามากลบใต้ตาแล้วก็พวกรอยสิวอะไรต่างๆได้ ในลุควันนี้นะคะสำหรับแก้มกับปากเนี่ยนุ้ยจะใช้เป็น 2 สีนี้นะคะของ for you t o นะคะเขาเป็น lip and cheek cream pen นะคะของ for you t o ตัวใหม่ที่ลองใช้แล้วคือสีน่ารักมาก วันนี้นะคะก็จะใช้2สีนี้สำหรับแก้มเนี่ยนุ้ยก็จะใช้เป็นสีเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวปากเนี่ยก็จะใช้ 2 สีด้วยกันนะทางแก้มนะคะนุ้ยก็จะบิดใส่มือนะแล้วก็มาแบะแบะ สวยมาก เห็นไหมสีน่ารักมากเลย และที่สำคัญคือทุกคนอันนี้ติดทนมาก พอนุ้ยได้มาปุ๊บก็ลองใช้เลยนะคะ ปรากฏว่าเฮ้ยแก้มอยู่ปากอยู่ครบนะคะ อาจจะมีแบบซีดบ้างเล็กน้อยนะคะ ตอนเย็นๆแต่จะบอกว่าติดทนแน่นอนคือมันยังอยู่ถึงเย็นเลยอะการลองครีมบัชแบบนี้นะคะ ก่อนที่เราจะลงแป้งเนี่ย นุ้ยแนะนำว่าให้ลงเป็นเข้มๆไปก่อนเลยก็ได้นะคะ ให้เป็นแก้มลิงไปเลยนะ เพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเราทาแป้งเนี่ยมันก็จะดูซอฟลงนะคะ แล้วมันก็จะทำให้แก้มของเราติดทนอยู่ถึงเย็นได้นะนี่นะคะ แต่งไปก่อนเดี๋ยวออนเองนะทุกคนสำหรับดินสอเขียนคิ้วนะคะนุ้ยใช้ของ Brow It นะคะช่วงนี้ก็จะใช้ของ Brow It ทุกวันเลย ตัวดินสอของเขานะคะ หัวค่อนข้างเล็กแบบนี้นะแล้วเวลาเขียนอะคือ เขาเขียนง่ายและที่สำคัญคือติดทนมากสำหรับวิธีเขียนคิ้วนะคะนุ้ยก็จะเขียนเฉพาะตรงปลายเขียนกรอบมาก่อนนะคะอย่างนี้ เสร็จแล้วก็ระบายข้างในนะแค่เฉพาะตรงกลางคิ้วไปจนถึงหางคิ้วนะคะ จากนั้นก็จะใช้แปรงของเขานะคะเกลี่ยพอเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะ ก็จะใช้สีที่ติดอยู่ที่แปรงนะคะ มาแปรงที่หัวคิ้ว รียบร้อยนะคะคิ้วง่ายมาก ต่อไปมาแต่งตานะคะนุ้ยจะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะของ p e r i p e r a นะคะ สีคือจะเป็นสีชมพูแบบน่ารักมากนะคะ ดูแบบว่าซอฟต์ๆดูหวานนะ ก่อนอื่นนะคะนุ้ยจะแตะสีน้ำตาลนะคะ จากนั้นนะคะก็จะใช้เป็นสีชมพูนะคะนี้ทาทับลงไปนะคะตรงนี้ When you g t your hands in m แล้วก็ใช้สีชมพูสีเดิมนะคะ แต้มไป แตะที่ใต้ตา แต้มสีที่อ่อนที่สุดตรงนี้นะคะ ลงไปที่หัวตานิดนึง ต่อไปนะคะเขียนอายไลเนอร์นะคะนุ้ยจะใช้เป็นอายไลเนอร์ของ Cos Look นะคะ เป็นสีน้ำตาลอายไลเนอร์ของ Cos Look อันเนี้ย ติดทนมากนะทุกคนแล้วสีน้ำตาลของเขาก็คือมีความสวย อันนี้จะเขียนให้ชิดขอบตาเลยนะคะ ทุกคนตอนนี้ฟ้าข้างนอกมืดมาก มืดแล้วก็คือยิ่งมืดอีกเข้าไปใหญ่ คลิปนี้ก็จะออกแนวแบบว่ามืดมืดนิดนึงนะคะ อบกันค่ะขออภัยนะคะที่แสงอาจจะไม่เหมือนเมื่อกี้นะเพราะว่าตอนนี้คือข้างนอกมืดที่สุดใช้แสงธรรมชาติไม่ได้แล้วนะคะ ก็เลยเปิดไฟนะ ก็แสงอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะคะ ต่อไปนะคะมาทาปากกันดีกว่าค่ะ ก็สำหรับเรียมผีปากนะคะ ที่บอกว่าจะใช้เป็น2สีนี้นะคะ ใช้คู่กับแปรงของเขาเอาไว้แบบเกลี่ยให้ลิปเขามีความแบบว่าฟุ้งๆนะคะ ดูนวลๆนะ ต้องทาคอนซีลเลอร์ที่ริมฝีปากแบบนี้ก่อนนะคะ แล้วนุ้ยก็จะใช้เป็นสีอ่อนก่อนนะคะ อันนี้คือเป็นสีเบอร์หนึ่งเป็นสีชมพูที่น่ารักมาก อันนี้นะคะก็จะได้ลุกออกมาแบบเป็นแมทแมทนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วติดทนมาก ถ้าจะทำให้ลิปติดทนขึ้นไปอีกนะคะ ก็ ใช้กระทิชชู่นะคะซับหลังจากที่ทาลงไปรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ทาทับอีกหนึ่งรอบนะสีแรกนะคะ ที่เราทาลงไปต่อไปก็จะลงอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวออกแบบแดงๆอยู่อุ้ยสีออกมาเยอะเกิน When you g t your hands in my ่อไปนะคะลงแป้งนะลุคนี้เรายังไม่ได้ลงแป้งเลยนะคะ จะสังเกตว่ารองพื้นที่เราใช้ไปนะคะ ตอนแรกเนี่ยมันจะมีความฉ่ำอยู่นิดนึงนะคะ แต่ว่าพอทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มมีความแมทขึ้นมานะคะ มันจะค่อยๆแบบว่าแมทลงแมทลงเรื่อย ๆนะคะ จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้จริงๆแล้วอะไม่ต้องทาแป้งก็ดูเนียนแล้วก็ดูแมทเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่อยากให้ลุคนี้ติดทนทั้งวันนะคะ ก็เลยต้องเซตแป้งลงไปนิดนึงนะคะนุ้ยก็จะใช้เป็นของแมทกนะคะไลฟูสีตัวนี้ แตะลงไปเลย แต่ก็จะไม่แตะแป้งขึ้นมาเยอะมาก เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนามากจนเกินไปนะคะ ก็จะแตะที่แป้งนะคะ เสร็จแล้วก็เอามาปัดๆออกที่มือแล้วก็ค่อยเอามาแตะ จากนั้นนะคะก็ใช้เชดดิ้งนะคะ อันนี้เป็นของเปียใช้มาหลายคลิปแล้วด้วยนะ You've been on my mind lately, I tell you ขั้นตอนสุดท้ายนะคะ ก็จะมาปัดแก้มกันอีกรอบหนึ่งนะคะ อันนี้เนี่ยเป็นของ for you t o นะคะ สีเบอร์ M 5 4นะคะ ชมพู ชมพูน่ารักเดี๋ยวขอตัวไปทำผมสักครู่นะคะ เดี๋ยวมาถ่ายฟินิชลุคให้ดูกันอีกรอบหนึ่งค่ะ